iPhone SE รุ่นที่ 2 เทียบกับ iPhone 8 plus เราจะซื้อรุ่นไหนดี คำถามยอดฮิตตรงนี้มีคนสงสัยค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวจะขออนุญาต เปรียบเทียบให้ฟังในคลิปนี้สั้นๆนะครับ ไปชมพร้อม ๆ กันได้เลยครับ เริ่มต้นที่ตรงนี้เลยครับ มาดูสิ่งที่ iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นเหนือกว่า iPhone 8 Plus มีอะไรบ้าง จุดแรกนะครับก็คือเรื่องของ CPU ประมวลผลของ iPhone SE รุ่นที่ 2 จะใช้ A13 Bionic แบบเดียวกับ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max แต่ว่าในฝั่งของ iPhone 8 Plus นั้นจะใช้ A11 Bionic ซึ่งถือว่าเก่ากว่าถึง 2 ปีนะฮะดังนั้นถ้าพิจารณาในเรื่องความแรง SE รุ่นที่ 2 นั้น ยังไงก็แรงกว่า iPhone 8 Plus นะครับจุดที่2ครับในเรื่องของกล้องแม้ว่ากล้องจะมีความละเอียดเท่ากันที่ 12 2ล้านพิกเซล แต่ว่ากล้องหลังของ iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น มีรายละเอียดที่ดีกว่า ถึงแม้ว่ามีเลนส์1ตัว แต่สามารถถ่าย Portrait Mode ได้นะครับ มีโหมดของการเลือก Portrait Lighting หรือว่าแสงการถ่ายได้นะครับ อันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะครบ จัดการระบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้แบบเรียลไทม์ตอนที่เรากำลังจะถ่ายรูปนะครับ ก็สามารถปรับค่า f-stop ได้เลย อยากจะให้หน้าชัดเท่าไหร่หลังเบอร์เท่าไหร่ใน iPhone SE รุ่นที่ 2 สามารถทำได้ครับ ในเรื่องของการบันทึกวิดีโอ iPhone SE 2 บันทึกวิดีโอ 4K ได้สูงสุดที่ 60เฟรมเ e อร์เซก แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือการบันทึกวิดีโอแบบ HDR นะครับความละเอียด 4K เหมือนกันรองรับเฟรมเรทสูงสุดที่ 30 เฟรมต่อเซกนะครับซึ่งใน iPhone 8 Plus จะไม่มีในจุดนี้ นอกจากนี้ครับระบบเสียงในการบันทึกวิดีโอนั้นยังรองรับแบบสเตอริโอด้วยนะครับจะทำให้เวลาที่บันทึกวิดีโอออกมานั้น เสียงดูมีมิติมากยิ่งกว่า รองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Quick Take นะครับในโหมดของกล้อง เวลาที่เราเปิดโหมดกล้องในการที่จะถ่ายภาพนิ่ง แต่ว่าเราอยากจะบันทึกช่วงเวลานั้นให้เป็นในรูปแบบวิดีโอ เราสามารถกดค้างที่ปุ่มชัตเตอร์ไว้ได้เลยนะครับ ก็จะทำให้โหมดที่ชื่อว่า Quick Take นั้น ทำงานทันทีนะครับ โดยการบันทึกวิดีโอแทนที่นั่นเองครับ ต่อมาครับน้ำหนักที่เบากว่าด้วยสาเหตุที่ตัวเครื่องมันเล็กกว่านะครับขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วเทียบกับ 5.5 นิ้วนั้น ตัวเครื่องของ iPhone SE รุ่นที่ 2 จึงเล็กกว่า เหมาะสำหรับคนที่ต้องการขนาดของโทรศัพท์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับใน iPhone SE รุ่นที่ 2 นี้จะขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็เหมาะมือมากกว่านะครับ ต่อมาครับในแง่ของการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายครับในเรื่องของ Wi-Fi iPhone SE 2 นั้นมาพร้อม Wi-Fi รุ่นที่6นะครับแต่ว่าใน iPhone 8 Plus นั้นจะใช้ Wi-Fi 5 ซึ่งความเร็วจะต่ำกว่านะครับความเร็วของสัญญาณ 4G กันบ้างครับใน iPhone SE รุ่นที่ 2 รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ 4G แบบกิกะบิต LTE นะครับพูดง่ายๆก็คือความเร็วในการเชื่อมต่อ 4G นั้นดีกว่านั่นเองครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของการรองรับระบบซิมคู่ใน iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น สามารถใช้ได้2ซิมนะครับก็คือซิมที่ 1 ใช้นาโนซิมและซิมที่ 2 ใช้เป็น eSIM ซึ่งใน iPhone 8 Plus นั้นจะใช้ได้เพียง1ซิมเท่านั้นนะครับ แล้วก็จุดสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของราคา iPhone SE รุ่นที่ 2 ราคาถูกกว่า ความจุ 64 GB เริ่มต้นอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับ แต่ว่า iPhone 8 Plus นั้น ความจุ 64 GB ราคาล่าสุดณตอนนี้เท่าที่เช็คจาก TrueMove Edge นะครับ จะสตาร์ทอยู่ที่ 16,400 บาทนะครับ นี่คือข้อดีของ iPhone SE 2 ที่เหนือกว่า iPhone 8 Plus นะครับ เรามาดูกันบ้างครับในส่วนของ iPhone 8 Plus ที่เหนือกว่า iPhone SE 2 นั้น มีอะไรบ้าง ข้อแรกครับหน้าจอมีขนาดใหญ่กว่า หน้าจอของ iPhone 8 Plus นะครับขนาดจะอยู่ที่ 5.5 นิ้ว ซึ่งใหญ่กว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 ที่มีขนาด 4.7 นิ้ว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจอแสดงผลที่ใหญ่มากขึ้น ตัวเครื่องที่ใหญ่มากขึ้น เห็นรายละเอียดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ2ครับมีระบบ 3D Touch ในตัวหน้าจอของ iPhone 8 Plus รองรับระบบ 3D Touch เวลาที่เรากดลงไปที่หน้าจอนั้น จะเรียกคำสั่งต่างๆ ขึ้นมา ตรงนี้ถามว่าดียังไง ต้องบอกว่าเกมเมอร์หลายๆ คนครับยังคงติดใจในเรื่องของ ของระบบ 3D Touch ที่มีการตอบสนอง ในการที่จะกดสั่งคำสั่งต่างๆ ในการเล่นเกมที่ง่ายแล้วก็สะดวกกว่า แต่ว่าใน iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นจะตัด 3D Touch ออกไป และแทนที่มาด้วย Haptic Touch นะครับดังนั้นระบบการตอบสนองอาจจะยังไม่รวดเร็วเท่ากับตัวระบบ 3D Touch นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ แน่นอนครับ iPhone 8 Plus นั้นขนาดตัวเครื่องใหญ่กว่า แบตเตอรี่ก็ย่อมใหญ่กว่านะครับขนาดแบตเตอรี่ของ iPhone 8 Plus จะอยู่ที่ 2,691มิลลิแอมซึ่งมากกว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 ขนาดแบตเตอรี่ของ iPhone SE 2 นั้นจะเท่ากับ iPhone 8 นั่นก็คือ1,821มิลลิแอมดังนั้นนะครับ ความแตกต่างกันระหว่าง 2006กับ1008นั้น ก็จะทำให้ระยะเวลาการใช้งานนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับข้อสุดท้ายครับเป็นในเรื่องของกล้องหลัง iPhone 8 Plus มาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด 2 ตัว เลนส์ไว d ์แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับซึ่งเลนส์ที่ 2 ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเลนส์เทเลโฟโต้สะดวกในเรื่องของการถ่ายภาพที่ระยะซูมได้ดีกว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 นั่นเองครับนี่ครับก็คือข้อสรุปหลักๆ ผมแยกเอามาไว้ให้แล้วว่า ข้อดีของ iPhone SE 2 มีเท่านี้ข้อดีของ iPhone 8 Plus มีเท่านี้ดังนั้นครับ ถ้าสรุปง่ายๆ ถ้าใคร อยากได้ความสดความใหม่ แล้วก็สามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแนะนำว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณณตอนนี้ด้วยราคาเริ่มต้นระดับนี้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะหาได้ยากมากๆสำหรับ iPhone นะฮะแล้วก็ควรจะเลือก iPhone 8 plus ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเครื่องจอใหญ่ คุณก็สามารถเลือกตัวนี้ได้อยากได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าและยาวนานกว่าก็เลือก iPhone 8 plus ไปนะครับฝากไว้ให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับ ผมต้อม i m o d ลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go